ครับ จากทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวขึ้นมานะครับ ส่วนที่จะเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับ ก็คือการรักษานะครับความลับของข้อมูลนะครับ ซึ่งเราจะเรียกกันทั่วไปนะครับว่าการเข้ารหัสข้อมูลนะครับการเข้ารหัสข้อมูลนะครับหรือคริปโตกราฟีนะครับคือการนำข้อมูลซึ่งเราสามารถที่จะอ่านได้นะครับ ตีความออกนะครับ ผ่านกระบวนการ 1. ทำให้มันอ่านได้แต่ตีความไม่ออกนะครับ โดยผู้ที่จะอ่านได้แล้วก็ตีความออกก็คือผู้รับที่มีการถอดรหัสในลักษณะเดียวกับผู้ส่งนะครับหรือการถอดรหัสเขาเรียกว่า decrypt นะครับ decryption นะครับ วัตถุประสงค์นะครับทำไมเราถึงต้องเข้ารหัสข้อมูลนะครับ แน่นอนครับข้อมูลบางอย่างมันเป็นข้อมูลที่ต้องการให้มันเป็นความลับนะครับจำกัดวงของผู้ที่จะอ่านข้อมูลนั้นได้นะครับคือเขาเรียกว่า confidentially นะครับการทำข้อมูลเป็นความลับเนี่ยนะครับ เป็นการจำกัดสิทธิของคนที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นนะครับโดยกระบวนการการเข้ารหัสข้อมูลนะครับหรือการเข้ารหัสข้อมูลเนี่ยเราต้องการเพื่อที่จะทำให้ข้อมูลนั้น นะครับไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไขในภายหลังได้นะครับ ขั้นตอนนี้เนี่ยคือเราจะเอาข้อมูลนะครับที่อ่านออกเนี่ยนำไปผ่านกระบวนการนะครับทางคณิตศาสตร์นะครับ เพื่อที่จะสร้างชุดรหัสควบคุมอีกชุดหนึ่งเรียกว่าแฮชนะครับมาต่อท้ายข้อมูล หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเนี่ยแม้แต่ตัวเดียว แม้แต่บิตเดียวเนี่ยนะครับ วลาเราเอารหัสนั้นมาถอด มันจะได้รหัสที่ไม่ตรงกัน หรือเป็นรหัสที่ขัดแย้งกันนะครับ เพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะเป็นการปกป้องไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสารสนเทศภายในหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ยกตัวอย่างเช่นการเข้ารหัส จำนวนเงินในบัญชีธนาคารของเรานะครับถ้าไม่มีตัวเข้ารหัสควบคุมนะครับ เราในระบบเนี่ย เกิดมีการไปเปลี่ยนแปลงตัวเลขนะครับ มันก็สร้างความเสียหายสร้างความไม่เชื่อถือกับระบบได้นะครับ และสุดท้ายนะครับ เราเข้ารหัสข้อมูลไปเพื่อที่จะดูว่าข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลของใครส่งมาจากไหนนะครับใครเป็นเจ้าของข้อมูลนี้ เพื่อที่จะทวนสอบหรือว่าสืบย้อนการเขียนข้อมูลนี้ว่ามาจากใคร มาจากผู้ใช้คนไหนนะครับ ใน 3 ส่วนเนี่ย นะครับกระบวนการนะครับในการที่จะเข้ารหัส มันก็จะมีอยู่เยอะแยะมากมายหลายมาตรฐานนะครับแต่องค์ประกอบหลักๆนะครับหรือว่าพื้นฐานของการเข้ารหัสเนี่ยนะครับเราจะเรียกการเข้ารหัสโดยใช้คีย์นะครับในการเข้ารหัสคีย์หรือว่ากุญแจนะครับนึกถึงนะครับนึกถึงห้องที่มีกุญแจอยู่ กุญแจคือการปิดผนึก นะครับห้องนั้นนะครับหรือข้อมูลนั้น ผู้ที่จะเปิดนะครับห้องนั้นได้คือคนที่ถือลูกกุญแจที่ตรงกับแม่กุญแจ ข้อมูลก็เช่นเดียวกันนะครับ การเข้ารหัสแบบที่ใช้ลูกกุญแจเดียวกัน ที่ตรงกับแม่กุญแจนะครับ เราก็จะมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันนะครับ คือการเข้ารหัสนะครับแบบสมมาตรหรือว่า symmetric นะครับ การเข้ารหัสแบบสมมาตรก็คือการเข้ารหัสที่เราจะใช้วิธีการในการเข้ารหัสนะครับ ผู้ที่เข้ารหัสก็จะมีกุญแจในการเข้ารหัสคนที่รับข้อมูลไปจะต้องมีกุญแจในการถอดรหัสนะครับ มีตัวอย่างง่ายๆนะครับ ที่จะพบเจอได้นะครับกับหลายๆที่นะครับที่ยังใช้อยู่นะครับในการเข้ารหัส ราคาสินค้า ราคาต้นทุนสินค้านะครับ การเข้ารหัสที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือการเทียบเคียง นะครับ การเทียบเคียงตัวอักษรกับตัวเลขนะครับ มีอยู่รหัสหนึ่งนะครับที่เคยพบเจอคือรหัส เช่นใช้ตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เนี่ยครับแทนด้วยตัวอักษร ตัวอักษรที่อาจจะจำได้ง่ายหน่อย อาจจะเป็นเป็นคำนะครับหนึ่งในคำนั้นก็คือคำเช่นคำว่า Volkswagen นะครับ V O L K S W A G E N นะครับก็แทนด้วยตัวเลข1ถึง0นะครับเวลาเขียนราคาสินค้าลงไปนะครับในตัวสินค้าเวลาเท่าแก่เนี่ยต้องการรู้ว่าเนี่ยต้นทุนราคาเท่าไหร่ก็จะเขียนราคาต้นทุนที่เป็นตัวอักษรไปอย่างเช่นต้นทุนราคา360บาทแทนที่จะเขียนเป็นตัวเลข 360เราก็จะเขียนเป็น L W N ซึ่ง L แทนด้วยเลข3 W แทนด้วยเลข 6 n แทนที่เลขศูนย์แบบนี้เป็นต้นนะซึ่งคนที่จะเข้าใจก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจกระบวนการการเข้ารหัสแบบนี้ ถ้าคนที่ไม่เข้าใจกระบวนการเข้ารหัสแบบนี้ ก็จะไม่สามารถตีความออกว่ามันหมายถึงตัวเลขอะไร หรือราคาเท่าไหร่ได้นะครับ นี่ก็คือเป็นหลักการง่าย ๆนะครับ เช่นเดียวกันนะครับ การเข้ารหัสแบบคีย์คีย์แบบสมมาตรก็คือผู้ส่งนะครับเข้ารหัส ข้อมูลด้วยวิธีการวิธีการหนึ่งนะครับผู้รับเมื่อรับข้อมูลไปแล้วก็จะต้องใช้วิธีการถอดรหัส แบบเดียวกับผู้ที่เข้ารหัสมา หรือใช้กุญแจแบบเดียวกันในการถอดรหัสครับอันนี้เขาเรียกว่านะครับการเข้ารหัสแบบสมมาตรนะครับหรือว่า semantic key นะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับ มักนิยมใช้ในการส่งข้อมูลผ่านผ่านระบบ เครือข่ายนะครับ เราเรียกกันว่าระบบการเข้ารหัสแบบอสมมาตรนะครับ หรือ asymmetric key นั่นเองนะครับ symmetric key แบบประเภทที่ 1เนี่ย เราใช้กุญแจดอกเดียวเหมือนกันนะครับ ทั้งผู้รับและผู้ส่ง ส่วนการเข้าแบบอสมมาตรเนี่ยนะครับ ผู้รับกับผู้ส่งเนี่ยจะใช้กุญแจอยู่ 2 ประเภทนะครับ อันหนึ่งเรียกว่ากุญแจส่วนตัวหรือว่า private key อีกอันหนึ่งเรียกว่ากุญแจ สาธารณะหรือว่า Publicly นะครับผู้ส่งข้อมูลนะครับ จะเข้ารหัสด้วยกุญแจสาธารณะนะครับส่งไปให้ผู้รับกี่คนก็ตาม ผู้รับนั้นก็จะรับด้วยกุญแจสาธารณะนะครับแต่ว่าคนที่จะเปิดข้อมูลอ่านออกได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มี private key หรือว่ากุญแจส่วนตัวนะครับของผู้ส่งมาในการไข กุญแจนั้นเพื่ออ่านข้อมูล ในกรณีนี้นะครับจะใช้สำหรับการส่งข้อมูลไปในวงกว้าง แต่ว่าคนที่จะเปิดอ่านได้คือคนที่มีสิทธิ์หรือว่ามีกุญแจดอกที่ผู้ส่งเนี่ยส่งไปให้อีกดอกหนึ่งครับในในทางกลับกันเวลาผู้ส่งข้อมูลจากปลายทางจะตอบรับกลับมาเขาก็ตอบรับกลับมาผ่านกุญแจสาระเดิม ที่เคยใช้กลับมาหาผู้ส่งได้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็น กลไกนะครับหรือว่าความสะดวกในการที่จะเข้ารหัสข้อมูลเมื่อข้อมูลทุกวันนี้นะครับ อยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่บนระบบเครือข่ายนะครับแต่วิธีการนะครับ กลไกการทำงานหรืออัลกอริทึมในการทำงานเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับ ซึ่งขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้นะครับ อุปกรณ์ที่ใช้ หรือว่าความเหมาะสมที่ใช้นะครับ เพื่ออะไรนะครับ พื่อที่จะ 1. ทำข้อมูลให้เป็นความลับ 2. ก็คือทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่าไม่ถูกการดัดแปลงแก้ไข และ 3. ก็คือต้องการเพื่อที่จะทวนสอบหรือสืบย้อนนะครับ ที่มาของข้อมูลที่ส่งกันมานั้นทั้งหมดนี้นะครับ ก็คือข้อมูลที่ผ่านการเข้ารหัสแล้วเป็นแบบนี้ครับ อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะครับ ของการดูแลข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในฐานข้อมูลนะครับ หรือว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารภายในขององค์กรนะครับ นั่นก็คือว่า เราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าข้อมูลที่อยู่ในระบบดิจิตอลเนี่ยนะครับอยู่ในสื่อไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ซึ่งข้อมูลอยู่ในฮาร์ดดิสก์ก็ตามเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ซึ่งมีโอกาสที่จะเสียหายนะครับไม่ว่าจะเกิดจาก อายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับระบบไฟฟ้านะครับซึ่งอาจจะมีลักษณะของไฟตกนะครับไฟเกิน ไฟกระชากนะครับหรือแม้แต่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ข้อมูลที่เราเก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณมากปริมาณน้อยเนี่ยสูญหายได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะออกแบบและก็ คำหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารข้อมูลก็คือการสำรองข้อมูลหรือว่า Data Backup นะครับขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลเราอาจจะแบ็กอัพโดยการทำทุกวันเป็นรายวัน เป็นรายสัปดาห์ หรือเป็นรายเดือนนะครับแต่การแบ็กอัพยิ่งบ่อยยิ่งดีนะครับการแบ็กอัพคือ การนำข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยไปเก็บสำรองไว้ในอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งอาจจะเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์อีกตัวหนึ่งก็ได้หรือว่าจะ ไร้ใส่แผ่น DVD หรือแผ่น CD เพื่อเก็บไว้นะครับแต่การลดความเสี่ยงของการแบ็กอัพข้อมูลที่ดีนะครับ ก็คือควรเก็บอยู่ในสื่อที่หลากหลาย และคำนึงถึงอายุการใช้งานของสื่อแต่ละประเภทเป็นสำคัญ เพราะฉะนั้นใช้ข้อมูลแล้วอย่าลืมวางแผนการสำรองข้อมูลทุกครั้งด้วยนะครับ